ข้าใจอย่าง ไม่รู้ ถ้ามนุษย์มีเงานะมีกิเลส ทั้งหมด อย่าไปคิดมาก เห็นไหมครับกิเลสกับตัวเรามันติดตัวมันแต่เกิด เมื่อเวลาเกิดมีตัวตนอัตราตน มันต้องมีเงาทันทีทันใด ตราบได้ที่มีอัตราตัวตนแม้ว่าจะมีขนาดเล็กเท่ากับ พลังงาน ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นคือ มีอัตราตัวตนเหมือนกัน เนี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าหากว่า ไต่ด้วยภาษาก็ต้องมาด้วยวิธีนี้นะครับนะถ้าหากว่าไต่โดยการพิจารณาเดี๋ยวจะเข้าถึงเองสุดท้ายแล้วสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับ ทั้งหมด อย่าเชื่อภาษาลุงจนเกินไปนะครับ อย่าเชื่อภาษาลุงนะครับ แต่อยากจะให้เอาความเข้าใจผ่านภาษาลุงเนี่ยเข้าช่วยวิเคราะห์กันนะครับ อย่าเชื่อ เพราะว่าลุงออกมีหลักการของลุงนะเชื่อง่ายง่วงมากนะครับเนี่ย นี่ตัวเริ่มเทิมนี่หลักการของลุงนะเห็นไหมอยังก่อนที่จะมารู้จักลุงจริงก็ต้อง ต้องต้องเข้าใจภาษาลุงให้ได้ก่อน อย่าเชื่อก่อนเลยนะเชื่อง่ายง่วมากนะเชื่อยากง่วน้อย ไม่เชื่อไม่โง่ หรือมีสิทธิ์โง่ ดักดานนะโว้ยสรุป เชื่อก็โง่ ไม่เชื่อก็โง่ แล้วทำไงจะไม่โง่ทีนี้ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ แล้วก็หาความจริงในสิ่งในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อด้วยทำนองนี้นะครับ ในนี้เขียนว่าไงมันอย่าเชื่อ ตัวบรลมเทิมเลยเชื่อง่ายง่มากเชื่อยากง่น้อย ไม่เชื่อไม่โง่ หรือโง่ดักดาน สรุปเชื่อก็โง่ ไม่เชื่อก็โง่ ไม่มีที่ยืนนั่นทำอย่างไรจึงจะไม่โง่ ก็หาความจริงในสิ่งที่ ตัวเองเชื่อและไม่เชื่อด้วย หาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและหรือ ไม่เชื่อเองโตแล้วภาษาลุงง่ายได้ไหมเพราะฉะนั้นที่ว่ามาทั้งหมดอย่าเชื่อง่าย ๆ นะฮะไม่ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยโหมันเกินความเชื่อเหนือความจริงที่นี่ครับ เห็นไหมมันไปเกินความเชื่อทุกๆอย่าง และเหนือความจริงทุกๆประการด้วยนะครับ เวลาเข้าถึงแล้ว ประมาณนั้นนะครับ